พังมาคนไกซึ่งมันจะเป็นภาษาอ่ะก็เมื่อมันรีแชร์กึ่งมาคนไปก็เมื่อมันรีแชร์กึ่งมาคอนไกโคตรว่าอนาถัดเช้ากับ wasam al I um, uh, โกมควนเออะรำใบไกโกมควนเอเยกำกับเอสละเอสละเคโอเคตะตาดา